จ้เฮ้ย วันดีทไมเสื้อเดินลอยางั้นนะโอ้ย สวยดูสวยสวยสวยสวยอ่ะที่ไหนพี่ร้านกอน ร้านอีกอนเหรอนไม่น่าเป็นคนถึงมาเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนคิวเลยนะ งเอาเองไม่มีหรอกอะไรล็ออะไรมันมันเลทุกอย่างรายการอะไรเฮ้ยง่วงอ่ะไม่กินเนื้อเปล่าเปล่าไม่ขายไปตีป่ะไม่ขาย ไม่หรอ ไปดูล้วคันดีน้องเนทค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะดีหรอน้องเนไม่พอด้วยถ่ายอยู่ด้วย ไม่พอ ขอน้ำไม่พอสิพี่คือน้ำไม่พอมนน่าแบบร้องดีอ่ะกล้องอะไรยี่ห้อสิกล้องฟันขาวกล้องฟันขาวเออกล้องฟันขาว ไอคิว อ๋อยิ้มแก้วเคยใช้ยิ้มยิ้มแบบโอ้ยเดี๋ยวให้เขาไปปรับคืออะไรอันนี้ต้องปรับเลยปะมาปรับให้ ปรับให้ ยิ้มยิ้มด้วยนะจะขาวไหมฟันขาวจิ้มขา ขาวชิบหายเลยสุนันทา ไม่แต่มันมันมันจะมีเฉพาะกล้องคนเฉพาะคนข้างหน้าทันกันอย่างเดียวขอแทกน้องเนทเลยเฮ้ยขาวชิบหายขาวไม่เห็นผดแป๊ะนะจัดทำไมจัดเสร็จเร็วอ่ะถึงไม่ได้จัด ติเมื่อไจรเจอกันเวลาก่อนจะจัดไงเนี่ยคือถ้าถ้าคนคิดจะไม่ถามห้องไคเนรับเนทพ่อมาไหนพ่อพ่อมานี้เอาเสียวไอ้ีบายไปไหน ไปไปจัดไปงานจัดกี่โมงโมหนึ่งไปู้ก็ไม่ไปแล้วนะอืม นีล่ะไอจีมา แรงน้อยเล่นใหญ่ก็โอ้ยน่ารักเชียวเออกล้องดีไหม เลิกเลิกเลิกไ่ายเลยยังไม่ซื้อสามสีแล้ว ชอบซื้อ มันดีมาก อ๋อ ก็ดีอ่ะ นี่ขอขอ ขอให้มันจริงให้แต่ว่าอีกสองตัวล่ะ ไม่น่ากล้าให้เสียแล้วเพราะอยากได้สีก็เลยซื้อกบบดีมากกลับแล้วไม่ได้กลับอ่ะ เท่าไหรจัดรายการทั้งสามรายการดีกว่านะจัดอีกไหมจัดเบาๆ จัดเบาแดงก็้ว้แดงค่ะแดงแดงแดงแล้วเราไปหามันติดแสงลมจัดเล่นเพลงกับเอนเตอร์เทนเนลเอนเตอร์เทนเนลเอ็นเตอร์เทนเนลเอนเตอร์เทนเนลไม่ได้ไปบอกโปรดิวเซอร์ว่าพูดชื่อรายการไม่ถูกเลยไอ้ผม ผมค่ะ ของไปนี่เสียดายเลยเจ็บ เป็นไอ้นี่อยู่ตรงนี้ เอา ไม่บอกว่าจะกัดด้านนู้นไม่ได้ไม่ได้กัดแผลไม่ได้กัดแผลไม่เอาแล้วนะ บ๊ายบาย รักกันมากอ่ะมีนะมีรโลกันอืมมีอะไรเนาะ มีอะไรนะ วันนี้หรอ ฮะ วันนี้หรอใช่ค่ะต้องเป็นหักจากนองๆนะพรุ่งนี้พี่น้ำ